thank you อิมิดาสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าเป็นโมโมวงทวายส์นะคะใน MV Dance the Night Away นั่นเองนะคะลูกก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าอยากรู้ว่าทำไงนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ If you wanna have some fun มาเริ่มกันเลยนะคะ วันนี้จะใช้รองพื้นของ b o u ัว o i ามต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะ ใช้ LA Girl ด้วยความที่มันเป็นสีแบบว่า อันนี้คือสีพีช มันก็จะช่วยปกปิดพวกรอยดำ ก็ใช้คอนซีลเลอร์ สกินฟู้ดลงไปตรงที่เราลงอันเก่าไว้ เสร็จแล้วนะคะ เราจะเซตใต้ตาด้วยแป้งตลับเจ้านางค่ะ เพราะว่าเราต้องการความแน่นของใต้ตา เพราะว่าทุกนี้แพนด้ากินมากบายบายแพนด้า ลืม นี่ที่แก้มนะคะ เราไปดูแล้วเขา แทบไม่เห็นเลยว่าเขาเนี่ยปัดแก้มหรือเปล่าแบบสีน้อยมากแต่ว่าด้วยความไม่ให้หน้าซีดไปเราก็จะใช้เป็นทิ้งแทนละกันได้ที่แบบว่าธรรมชาติเนาะครึ่งซึ่งกลิ่นหอมสุดเกินก็จะมาแบบพัฟแบบนี้น่ารักมาก ก็ จัดใจเจ๊ความรู้สึกก็คือมันหอม แล้วเนื้อแป้งมันละเอียดมากพอทานแล้วลูกแบบคือหน้าแบบว่าเนี่ยนะเขียนคิ้วกันคิ้วก็จะเขียนให้มันบางหน่อยแล้วก็คิ้วตรงตามสไตล์เกาหลี เราจะใช้สีน้ำตาลที่ความกลัวนั่นแหละมา เขียนคิ้วเพราะว่าสีมันแน่นมากโอเคไหนๆก็อยู่ที่คิ้วแล้วนะคะ ก็ลายด้านเดียวกันไหนๆเราก็ทำจมูกแล้วนะคะก็ปวดเลยก็เหมือนเขาจะค้างสั้นกว่าเราอ่ะก็ทำให้เองค้างสั้นขึ้น มาแต่งตากัน ก็ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะชืบชืบชืบชืบเขียนข้างใน oh, no. จะสยองกว่านิดหน่อยสยองอ่ะเนาะกลัวเลยขนาดนั้นนะความสามารถพิเศษ อันนี้นะคะสีดำ สุดหางตาพอนะคะไม่ไม่ต้องบิงอะไรนี่ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยแบบว่ามีหางตาออกมาแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะเราก็จะใช้อันนี้เป็นสีน้ำตาลนี้ซึ่งมันเป็นที่เขียนคิ้วแล้วเป็นอายไลเนอร์ไปด้วยคือถ้าจะใช้เป็นอายไลเนอร์เราก็ต้องพ่นน้ำโอ้ย holy shit พ่นน้ำใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็วาด าทำถุงใต้ตากันถุงใต้ตาใหญ่มากนะคะเราก็จะสร้างถุงใต้ตาปลอมขึ้นมาโอเคเพื่อความเห็นชัดในกล้องก็จะใช้สีขาวไปเลย แต่ว่าถ้าใครใช้ในชีวิตประจำวันก็แนะนำให้มันเป็นสีที่ผสมแบบเนื้อหน่อยก้อนนี้นะเดี๋ยวเซตตรงวิงวิงเพราะเมื่อกี้มันเป็นแบบครีมใช่ไหมแล้วก็แบบฝุ่นมาเซตเซตหน่อย มาวาดเส้นเพิ่มเดี๋ยวจะติดติดตาสองชั้นจะบอกว่าติดไม่เก่งเลยอะแต่ว่าเขาอะ ตาสองชั้นไงเราก็มาหาจุดที่เราจะยัดใช่ปะเราก็แอบมาก็จะติดตรงนี้ซึ่งมันก็จะไม่เห็นเพราะว่า พอเราติดติ๊กเกอร์ไปแล้วมันจะหนังตาเราก็จะถูกซ่อนไปนี่ก็ติดไปตรงที่เรามาร์กจุดเมื่อกี้ ก็แกะออกด้านหนึ่งสอง สองชั้นแล้วดูจากตอนแรกนะคะกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะคะ ก็เหลือสองชั้นคด้วยความที่เขาปากเล็กกว่าไอนะคะก็เดี๋ยวจะกบปากบน ด้วยลอง โอเคค่ะ ตอนนี้ก็แต่งปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ชูปากบางลงนิดนึงฟรุ้นี่นะคะก็ไปใส่วิกมาเรียบร้อย พอมีวิกก็รู้สึกว่าอยากจะไปทะเลขึ้นมานทีเดียว ขอตัวไป dance the night away กันนะคะ one two three let's go